แบบของอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิกที่นิยมใช้กันนั้น มีด้วยกันทั้งหมด 9 รูปแบบ ดังนี้ค่ะ 1. อินโฟกราฟิกแบบอธิบายข้อมูล 2. อินโฟกราฟิก แบบแจกแจงข้อมูล 3. อินโฟกราฟิก แบบเปรียบเทียบข้อมูล 4. อินโฟกราฟิก แบบแสดงสถิติหรือผลสำรวจ 5. อินโฟกราฟิก แบบแสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล 6. อินโฟกราฟิก แบบแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล 7. อินโฟกราฟิก แบบแสดงข้อมูลตามลำดับเวลา 8. อินโฟกราฟิก แบบแสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และ 9. อินโฟกราฟิก แบบผสมผสานค่ะ โดยแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปเริ่มกันเลยค่ะ รูปแบบแรก อินโฟกราฟิกแบบอธิบายข้อมูลเหมาะสำหรับการนำบทความ งานเขียนมาเล่าผ่านอินโฟกราฟิก เพราะฉะนั้นอินโฟกราฟิกแบบนี้ จึงจะต้องใช้การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดค่ะ เช่น ถ้ามีตัวเลขก็ควรนำเสนอผ่านกราฟแบบต่างๆ หรือตัวหนังสือก็สามารถสื่อสารด้วยภาพประกอบหรือไอคอนรวมกันก็ได้นะคะ ซึ่งการสร้างอินโฟกราฟิกแบบอธิบายข้อมูลนี้ มักใช้เทคนิคการสรุปบทความ และเลือกประเด็นก่อนนำเสนอค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบอธิบายข้อมูล รูปแบบที่ 2 อินโฟกราฟิกแบบแจกแจงข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิก ที่เน้นการนำเสนอข้อมูล โดยแบ่งแยกย่อยข้อมูลออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นข้อๆ ซึ่งอินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ เหมาะกับการเล่าเรื่องที่มีหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดียว แต่มีหลายหัวข้อย่อยอยู่ข้างในนะคะ หรือเหมาะกับข้อมูลที่ใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งค่ะ ซึ่งอินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยาวมากนักนะคะ และลองวิเคราะห์ว่า เนื้อหาหรือข้อมูลใดที่สามารถรวมเป็นข้อเดียวกันได้บ้าง ราะเราหากแยกย่อยข้อมูลเยอะไปนั้น ก็จะทำให้จดจำได้ยากเช่นกันค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแจกแจงข้อมูล รูปแบบที่ 3 อินโฟกราฟิกแบบเปรียบเทียบข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิก ที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุด หรือของสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง หรือมากกว่านั้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะ ซึ่งการสร้างอินโฟกราฟิกแบบนี้ มักใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ใช้คู่สีตรงข้ามเป็นตัวแบ่งฝั่งทำให้ข้อมูลที่นำเสนอนั้นดูง่ายขึ้นค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบเปรียบเทียบข้อมูล รูปแบบที่ 4 อินโฟกราฟิก แบบแสดงสถิติหรือผลสำรวจ เป็นอินโฟกราฟิก ที่แสดงสถิติหรือผลสำรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง มักมีตัวเลขแสดงจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย อินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ มักใช้การเน้นตัวเลข แผนภูมิ หรือกราฟ ประกอบกันนะคะ ส่วนมากมักเป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย มีข้อมูลทางสถิติมหาศาล เข้าใจได้ยาก ถูกแปลงออกมาเป็นแผนภาพสวยๆ และทรงพลังอย่างยิ่งค่ะ ทำให้งานวิจัย ผลสำรวจ และผลทางสถิติเหล่านั้น เข้าถึงคนหมู่มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแสดงสถิติหรือผลสำรวจ รูปแบบที่ 5 อินโฟกราฟิก แบบแสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล เป็นการอธิบายข้อมูลทีละขั้นตอน เหมาะกับการเล่ากระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานบางอย่างที่ต่อเนื่องกัน หรือการเสนอคำถามที่มีคำตอบชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงาน หรือเส้นทางการเดินทางของเรื่องนั้น เช่น ขั้นตอนการทำงานขององค์กร ขั้นตอนการรับพนักงานเข้าทำงาน การเดินทางของเด็กนักเรียน สู่การเป็นนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นต้นค่ะ ซึ่งการสร้างอินโฟกราฟิกแบบนี้ มักเลือกเรื่องที่น่าสนใจ พอที่คนอยากจะรู้ทีละขั้นตอน และส่วนใหญ่แล้วมีการใส่ตัวเลขกำกับค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล รูปแบบที่ 6 อินโฟกราฟิกแบบแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิก ที่ใช้แสดงข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน แต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นลำดับขั้นตอน อินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ มักมีเส้น ลูกศร สัญลักษณ์แสดงความเชื่อมโยงกัน หรือถ้าเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์ของลำดับขั้นที่ไม่เท่ากันนั้น ก็มักจะใช้แบบพีระมิดโดนัทหรือแบบต้นไม้เป็นต้นค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล รูปแบบที่ 7 อินโฟกราฟิกแบบแสดงข้อมูลตามลำดับเวลา เป็นอินโฟกราฟิก ที่เหมาะกับการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ส่วนใหญ่มักใช้แสดงพัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ประวัติของบุคคล ประวัติองค์กร หรือประวัติของสถานที่นั้น ซึ่งอินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ มักมีตัวเลขแสดงลำดับเวลากำกับอยู่ เช่น ปีคริสตศักราช ปีพุทธศักราช หรือเส้นแทนระยะเวลาในลักษณะไทม์ไลน์ค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแสดงข้อมูลตามลำดับเวลา รูปแบบที่ 8 อินโฟกราฟิกแบบแสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ เป็นอินโฟกราฟิกที่แสดงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอิงกับสภาพภูมิศาสตร์ หรือพื้นที่ต่าง ๆ อาจเป็นการอธิบายแผนที่ และลักษณะเด่นของภูมิภาคนั้นค่ะอินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ จะมีกราฟิกแผนที่ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิก แบบแสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ รูปแบบที่ 9 อินโฟกราฟิกแบบผสมผสาน เป็นอินโฟกราฟิก ที่ผสมผสานอินโฟกราฟิกหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น การอธิบายข้อมูล การแสดงสถิติต่าง ๆ และการให้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ในอินโฟกราฟิกเดียวกัน อินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ เหมาะกับการอธิบายเนื้อหาในหลายๆ แง่มุมค่ะ ตัวอย่างอินโฟกราฟิกแบบผสมผสาน